อืมมา นี่ไงมาดู สองพันสี่ร้อยห้าสิบโอ้บนนี้สวยครับ ไปเจ็ดร้อย สามพันเจ็ดแล้วสี่พันสี่แปลงร่างวายตัวหัวใจแดง โบบะซัมบาลาบวกมาอีกห้าพันเก้าร้อยแล้ว ของโบนี้ เออ เตรียมตัว โบบะยังเข้าอยู่ โอ้ยตะต่อหมดโอ้ยเจ็ดพันสามร้อยท่านชม เอาอยู่เอาอยู่ท่านชมฮะกำไรมันหมื่นห้าหมื่นหกแล้วตอนเนี้ยท่านผู้ชมฮะถอนหายใจก่อนแล้วกัน นะครับเพิ่งจะตื่นนะท่านผู้ชมฮะโอ้เบอร์เบลอนิดนึงนะครับผม ยังไม่สั่งดีท่านผู้ชมฮะอ่ะ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮียต้นเตดฝาดมาแล้วจ้านะครับ ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมในทางช่องทางแอปแบนนะครับผมเฮียต้นเตดฝาดแล้วก็ในช่องทาง YouTube ก็เฮียต้นชาแนลนะครับผมช่องนี้แหละนะเหลือแต่จะทำคลิปกินโชว์แล้วผมสักหน่อย เออนะครับ อีกหนึ่งช่องทางรายได้ของเฮียต้นนะครับผมจากช่องทาง YouTube เฮียต้นชาแนลก็กราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยละกันที่สนับสนุนนะที่ตามเชียร์ที่มาดูคลิป นะครับผมเนี่ยต้นเล่นเกมให้ดูนะท่านผู้ชมมาถือซะว่าเฮียต้นเล่นเกมให้ดูสนุกสนุกทำคอนเทนต์แล้วกันนะ อยากให้เฮียต้นเล่นเกมอะไรให้ดู บอกมาได้ทางด้านอคอมเมนต์หรือว่าทางด้านข้อความหรือพูดคุยในกลุ่มแอปแบนก็ได้นะครับผมได้ทั้งนั้น นะโอเคมา วันนี้ผมถอนออกไปเรียบร้อยแล้วนะเหลือติดบัญชีไว้ 5,300เดี๋ยวมาลุยต่อนะสำหรับเกมดักก้อนเฮตกผลึกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมฮะผมต้องสปินหนักๆไปเลยฮะเพราะว่า นานๆ ทีมตัวเมฆมันจะตื่นมาพ้นไฟ อ่ะท่านผู้ชมฮะไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ยังดีที่ว่ามันแตกนอกรางวัลแบบเรื่อยๆอ่ะแจกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอ่ะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นในรูปแบบนี้นะท่านผู้ชมฮะเราต้องไล่เบ็ดสู้เอานะ ผมบอกอย่างเดียวเลย วิธีการนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นขอไปที่ 100 ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมฮะปรับไปที่เบ็ด100นะ แล้วก็ ผมไม่ล้างหน้ากระดานนะ เริ่มเลยแล้วกัน ทีละสิบหมุนไปเรื่อยนะ เดี๋ยวผมจะอัปเดตอัพสปินไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวดูกันยาวๆฮะ ดูซิว่าผมจะแก้เกมเป็นยังไงนะ อืม ก็ยังถือว่าไม่ได้เปียงป้างนะ บอกเลยไม่ได้เปียงป้างนะฮะแบบเนี้ย กระแทงมาหนึ่งโบบาซัมบาลาฮาซัมบาลาเฮพันสามร้อยเจ็ดสิบเอา เรื่องเบื้องเตกสองร้อยห้าสิบเอาดิ เออ ยังได้อยู่อุ้ยผมนึกว่าจะไม่เข้าซะแล้วนะน่าจะจบที่ตรงนี้แหละ เข้าไหมตัวน้ำเงิน เออ ยังมีตัวต่อโย มุมซ้ายบนหมดแล้วว่าแล้วไง สวยฮะ ดอกนี้ใช้ได้แล้วสองพันห้าร้อยฮะสองพันห้าร้อยห้าสิบอ่ะ ไปยาวๆ ดู เดี๋ยวค่อยอัปเดตอัพสปินสู้นะ เดี๋ยวหมดอ่หมดออโต้รอบนี้ก่อนนะ อีกสี่หมุนเนี่ย เออ กระโดด กระแทกมาหนึ่งนี่ไง แปลงแ่าวมันวายแถวกลาง เออ สวยงาม อือหือมาเรื่อยๆแบบนี้ดีนะ แต่ต้องไล่เบ็ดสู้เอานะท่านผู้ชมฮะไม่มีวี่แววว่าตัวแม่จะตื่นเลยอะ่ะ ว่าตัวแม่จะลุกขึ้นมาพ่นไฟนะ่ะไม่มีเลย เรียบร้อยผมดันเลยนะท่านชม ไปดูที่สามร้อยห้าสิบเลยดิไปขอแตกนอกถ้าแตกนอกก็แบบให้มันหนักๆมาเลยเลยกว่า นะให้มันคุ้ม ไม่เข้าไม่เป็นไรตัวแม่ไม่ตื่นไม่เป็นไรนะ ขอแตกนอกอย่างเดียวโบ๊ะบะมาดิครับผมสามพันหกร้อยสี่พันหกร้อย อืมมานนี่ไง มาดูสองพันสี่ร้อยห้าสิบผมวันนี้สวยครับ ไปเจ็ดร้อยสามพันเจ็ดแล้วสี่พันสี่แปลงล่างวายตัวหัวใจแดง โบบะซัมบาราบวกมาอีกห้าพันเก้าร้อยแล้วคอมโบนี้ เออ เตรียมตัว โบบะยังเข้าอยู่ โอ้ยต่อต่อหมด โอ้ย เจ็ดพันสามร้อยท่านผู้ชม เอาอยู่ เอาอยู่ท่านผู้ชมฮะกำไรมันหมื่นห้าหมื่นหกแล้วตอนเนี้ยไปฮะ ไปอีกนะ ให้หมดหมุนนี้แล้วกันท่านผู้ชมฮะ เอ้ยนึกว่าจะไม่มีซะแล้ว เออมาอีกต้นเนื้อพันเจเดี๋ยวเอาเรื่อง กระแทกมา ตาแดงยังไงก็เข้า ตาแดง ตาแดงมา แปลงแล้วมันวาย ตาแดงเข้าแน่นี่ไงแถวเต็มด้วยสวยฮะ ดอกนี้หกพันเรียบร้อยฮะคอมโบนี้ไปหมื่นแตกเรียบร้อยครับผมไม่ดอกนี้โอ้โหเออ พอใจแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยมันต้องไล่เบ็ดไล่สปินสู้เอาจริงครับผมท่านผู้ชมฮะ หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบห้านะ ไปฮะอ่ะ หมดสองหมุนนี้ก็พอแล้วพอ ใครจะไปต่อก็ไปนะจ๊ะเฮตต้นไม่ไปเด้อโอเคครับผมนะกำไรโดยประมาณประมาณสองหมื่นอุ้ยสองหมื่นสองหมื่นแปดนะเนี่ยสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดนะโดยประมาณครับผมนะสองหมื่นเจ็ดแล้วกันนะ ถือว่าเยอะแล้วสำหรับเฮียต้นนะพอแล้วท่านผู้ชมฮะไม่ไปมากกว่านี้แล้วนอกจากจังหวะแบบติดลมจริงๆนะนะปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเกมรอบหน้าเกมสาวถ้ำจัดให้แน่นอนท่านผู้ชมฮะกับทุน 1,990นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมสาวถ้ำจะแตกเป็นยังไงบ้างนะโอเคนะ รอบนี้เฮียต้นขอหยุดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในรอบเกมต่อไปฮะสวัสดีครับ